ษตรกรเนี่ยที่ไม่เห็นความสำคัญของการย่ำดินเนี่ย เอารถตีมาตีวันหนึ่งย่ำวันหญ้าเขียวเนี่ยโดนย่ำจมน้ำไป 3 วันปรากฏมันกระดกขึ้นมาได้ จ้างเขามาทำใครเคยจะมาขนเครื่องไม้เครื่องมือมาให้บ่อยหรอพอมาเที่ยวเดียวเขาก็ย่ำวันเดียวมันก็เสร็จแล้ว